ต้องมีกูกูเปิดฟังเพลงตัวเองฟังจนปากทั้งบ้านต้องหลอนแม้ดวงตัวเองจะหลับแสงหัวใจแดงๆยังเต้นอยู่ ถึงแม้ร่างกายจะเบิดแห้งก็มีแม่งที่จะสู้ ทุกชิ้นทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ถ้ามีนักเรียนต้องมีกูกูเปิดฟังเพลงตัวเองฟังจนปากทั้งบ้านต้องหลอนอย่าไปสนอย่าไปคิดกับคำเอาคนเหล่านั้น ต้นถึงชีวิต ของคนเรามันต่างกัน ที่ผ่านมาโชคชะตาวนีแสกดระเบียบกติกาเมื่อถึงเวลาก็ต้องมันสินับถึงนับหาเมื่อถึงเวลาก็ต้องแบกถ้าเจ็บป่วยไข้ให้กินยาและใช้เวลาเยอะก็หายทุกสิ่งยางที่ได้มาเมื่อถึงเวลาก็สาลายจึงจะรวยจนล้นฟ้าเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายใช้ชีวิตนี้มีค่าเจอจะมีความหมาย เห็นดวงดาวเห็นจะหลับแสงหัวใจแดงแดงยิ่งเ ใจจะเบิดแห้งบ่มีแม่งที่จะสู้ ทุกชิ้นทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ถ้ามีนักเรียนต้องมีครูคูเปิดทั้งเพลงตัวเองฟังทั้ปาทั้งบ้านต้องรอดแม้นดวงดัวเจะหลับแสงหัวใจแดงยังเต้นอยู่ ถึงแม้นังกายจะเบิดแห้งบ่มีแม่งที่จะสู้ ทุกชิ้นทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ถ้ามีนักเรียนต้องมีครู บ่พังทอนความหูความบ่หลายแต่สามารถแต่งเป็นก่อนซ้ำวันสติ สิ่งที่เฮาคนดูแลก็คือพ่อแม่อยู่ทางหลังแม้ดวงดาวินจะหลับแสง ว่าใจแดงยังเต็นอยู่ ถึงแม้นางกายจะเบิดแห้งพอมีแม่แหงที่จะสู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งโลกใบนี้ ถ้ามีนักเรียนต้องมีครูผู้เปิดฟังเพลง